IT for English โมดูล6การเรียนรู้ภาษา ผ่านเกมและโลกเสมือน การเรียนรู้ภาษาผ่านเกมออนไลน์ เกมภาษาอังกฤษอีกประเภทหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกก็คือ เกมบทบาทสมมุติออนไลน์ หรือ Massively Multiplayer Online Game หรือ MMOG เกมออนไลน์ที่มีผู้เล่นมากที่สุดในโลกก็คือเกม World of Warcraft และววันนี้เราจะมาดูกันว่าเกมยอดฮิตอย่าง World of Warcraft จะช่วยในการเรียนรู้ภาษาได้หรือไม่ World of Warcraft เป็นเกมออนไลน์แนว MMOG หรือ MMORPG ก็ได้นะคะ เป็นเกมที่มีผู้เล่นหลายคนเข้ามาเล่นในเวลาเดียวกัน และเสมือนว่าเราอยู่ในโลกเดียวกัน โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ และผู้เล่นแต่ละคนจะสวมบทบาทเป็นตัวละครหนึ่งในโลกนั้น World of Warcraft เป็นเกมที่เก็บเลเวลหาของ แล้วก็ทำเควสไปตามเนื้อเรื่อง ตัวละครในเกมเนี่ย จะมีการแบ่งเป็นอาชีพ แล้วก็แบ่งทักษะของแต่ละอาชีพด้วยค่ะ นอกจากนี้ ตัวละครยังแบ่งเป็นหน้าที่ต่างๆ ก็คือ Tank จะมีหน้าที่ในการดึงดูดปีศาจหรือมอนสเตอร์ ให้มาโจมตีตัวของเรา และก็ต้องปกป้องคนในทีมด้วยค่ะ ส่วน Healer มีหน้าที่เป็นเหมือนคุณหมอ ที่คอยช่วยเหลือเติมพลังให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม ส่วน Damage Dealer มีหน้าที่ทำความเสียหายหรือ Damage ใส่ศัตรูของเราค่ะ เกมนี้จะแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายหรือ Fraction ก็คือ ฝ่าย Alliance และ ฝ่าย Horde แต่และฝ่ายเนี่ยจะมีตัวละครด้วยกันหลายเผ่า หรือ races อย่างที่เห็นในรูปนี้นะคะ เราสามารถเลือกเล่นได้ทั้งหมด 10 อาชีพด้วยค่ะ ระบบของเกมนี้ประกอบไปด้วย การเก็บเลเวล การต่อสู้กับมอนสเตอร์ การเก็บของไปขาย รวมทั้งระบบอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น Dungeon คือการจับกลุ่ม 2-5 คน เข้าไปในสถานที่ที่มีมอนสเตอร์ที่เก่งเป็นพิเศษ โดยจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเคลียร์ดันเจินโดยมีของรางวัลเป็นไอเทมที่หายากค่ะ เรดมีลักษณะคล้ายดันเจินแต่ยากกว่ามากพอสมควร มอนสเตอร์จะมีพลังรุนแรงกว่า และให้ไอเทมที่ดีกว่า การเล่นจะต้องรวมกลุ่ม 10-25 คน แล้วแต่ระดับ ระยะเวลาในการเคลียร์เรทจะอยู่ที่เป็นชั่วโมงชั่วโมง แต่ว่าก็จะมีไอเทมระดับสูงสุดในเกมให้เป็นรางวัล ถ้าเราสามารถล้มตัวบอส ได้ค่ะ PVP หรือ Player vs Player คือระบบการต่อสู้ภายในโลกของ World of Warcraft ของฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้เล่นจากสองฝ่ายสามารถโจมตีกันได้เลยค่ะ Battlegrounds คือสถานที่ที่จัดมาเพื่อให้ฝ่าย Alliance และฝ่าย Horde มาสู้กันในสนามรบ การเล่นแบ่งไว้หลายประเภท เช่น การยึดธงฝ่ายตรงข้าม หรือการยึดฐานทัพ โดยแต่ละสนามรบจะกำหนดไว้ว่าต้องใช้สมาชิกกี่คน อาจจะ 10 15 หรือ 40 คน การสื่อสารภายในเกม มีทั้งผ่านการแชทด้วยตัวอักษร เหมือนในตัวอย่างที่เราเห็นในภาพนี้นะคะ และการสื่อสารด้วยเสียง การสื่อสารมีทั้งแบบส่วนตัวกับผู้เล่นบางคน หรือแบบกลุ่มใหญ่ก็ได้ค่ะ การรวมกลุ่มใน World of Warcraft มีหลายรูปแบบค่ะ เช่น การรวมกลุ่ม 4-5 คน เพื่อไปเล่นในดันเจินจะเรียกว่า Party หรือการเข้าร่วมกลุ่มแบบถาวร หรือที่เขาเรียกกันว่ากิลการเข้าร่วมกิลจะคล้ายๆ กับการเป็นสมาชิกชมรม ที่ผู้เล่นจะมีตั้งแต่ระดับต้นๆ ไปจนถึงพวกเลเวลสูงๆ สมาชิกในกิลจะต้องคอยช่วยเหลือกันเพื่อการเก็บไอเทม และเพื่อเพิ่มเลเวลของกลุ่มด้วยค่ะ อธิบายหลักการพื้นฐานของเกมมาพอสมควรแล้ว หวังว่าทุกคนคงจะพอเห็นภาพคร่าวๆของระบบเกมนี้ อาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นเกม World of Warcraft มาเป็นเวลาหลายปี และนี่ก็คือตัวอวตารของอาจารย์ในเกมค่ะ อาจารย์เลือกเป็น Night Elf ค่ะ การเรียนรู้ภาษาในเกมนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2สส่วนก็คือ จากตัวเกมเอง แล้วก็จากการสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่นๆในเกมค่ะ อย่างที่อาจารย์บอกไป กิจกรรมหลักของการเล่นเกมนี้ก็คือการทำเควสต์ดังนั้นการเรียนรู้ภาษาจากตัวเกมในที่นี้ก็คือ การเรียนรู้คำศัพท์ที่ปรากฏในตัวควสต์ค่ะ การเรียนรู้คำศัพท์จากควสต์ทำได้ยังไง ลองดูตัวอย่างนี้กันค่ะ นี่คือตัวอย่างควสต์ในระดับต้นๆจากเกม เราจะเล่นเกมได้ยังไง ถ้าเราอ่านเควสไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าคะ ดังนั้นก่อนจะทำเควสเราจำเป็นต้องใช้ทักษะการอ่านในการทำความเข้าใจเนื้อหาในเควสค่ะ แต่ปัญหาก็คือ มันมีคำศัพท์ยากที่เราไม่รู้อยู่เพียบเลยนี่สิคะเราจะทำยังไงกันดี วิธีที่ดีที่สุดก็คือ การมีพจนานุกรมไว้ใกล้ตัว เราก็ใช้พจนานุกรมในมือถือเรานี่แหละค่ะ พอพบคำศัพท์ยาก เราก็เปิดหาความหมาย พอทำแบบนี้ไปหลาย ๆ ครั้ง เราก็จะได้เรียนคำศัพท์ใหม่ไป โดยไม่รู้ตัว ครั้งต่อไป พอเราเจอคำว่า slain เราก็จะรู้ทันทีว่า อ๋อ หมายถึงฆ่า ถ้าเราจะรับทำเควสนี้ เราก็ต้องเลือก track เพื่อติดตามต่อไป และถ้าจะไม่ทำก็ต้องเลือก abandon ได้เรียนศัพท์หลายตัวเลยนะคะ ต่อไปเรามาดูการเรียนรู้ภาษาจากการสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่นๆในเกมกันบ้างดีกว่าค่ะ การเล่นเกมออนไลน์ ประเภทที่มีผู้เล่นจำนวนมากๆ เราจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้เล่นคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมปาร์ตี้ เพื่อไปเล่นดันเจียน หรือแม้แต่การเข้ากิลค่ะ เมื่อเราเข้าร่วมกลุ่มกับผู้เล่นคนอื่นๆ เราก็ต้องสื่อสารกัน เช่น การทักทายทำความรู้จักกันก่อนเริ่มเล่นเกม หรือการปรึกษากันเกี่ยวกับเทคนิคในการเล่นเกม ถ้าเราได้เจอผู้เล่นที่เป็นเจ้าของภาษา ก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ภาษาไปด้วยค่ะ เราลองมาดูตัวอย่างนี้กันดีกว่าค่ะ นี่เป็นการแชทกันระหว่างอัลซีโอนาซึ่งเป็นเจ้าของภาษากับเซคูรันตันซึ่งเป็นคนไทยอัลซีโอนาทักขึ้นมาว่า what are you all up to แต่เซคูรันตันไม่เข้าใจค่ะ เขาจึงถามกลับไปว่า all up to หมายถึงอะไรอัลซีโอนาจึงอธิบายว่า สำนวนนี้หมายถึงทุกคนทำอะไรกันอยู่ up to ก็หมายถึง doing ค่ะ แต่การเล่นเกมออนไลน์ เป็นการแข่งขันกับเวลา บางครั้ง เราต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ไปด้วย แล้วก็พิมพ์ประโยคสื่อสารกับเพื่อนในกลุ่มไปด้วย ผลก็คือเราต้องพิมพ์ให้สั้นที่สุดด้วยการใช้ตัวย่อ เมื่อเราขึ้นเลเวลสูง ๆ การเล่นเกมก็จะยิ่งยากขึ้น แล้วเราก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งพิมพ์ประโยคที่สวยงาม แล้วก็ถูกต้องตามไวยากรณ์ ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้ภาษา จึงเป็นการเรียนรู้ภาษาเฉพาะที่ใช้ในเกมมากกว่าภาษาที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน จากตัวอย่างนี้นะคะ เราจะเห็นพัฒนาการทางภาษาของคุณพายัพตอนเลเวล10เนี่ยเขาได้เข้าร่วมกิลและเขาก็ถามคำถามว่า เขาจะเข้าร่วมการเล่นแบบเรด ได้เมื่อไหร่ ถ้าเราสังเกตดูให้ดีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประโยคที่ใช้มีความถูกต้องตามหลักภาษาค่ะ แต่เมื่อเขาเล่นเกมไปนานๆ จนขึ้นไปถึงเลเวล 56 ลองดูภาษาของเขาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น อ่านรู้เรื่องกันไหมคะ K GTG Night GL and HF มีแต่ตัวย่อทั้งนั้นเลยค่ะ จริงๆ แล้วประโยคนี้หมายถึงโอเค got to go good night good luck and have fun โอเค ต้องไปแล้วนะ ราตรีสวัสดิ์ โชคดี และเล่นเกมให้สนุกนะ การที่เราจะเข้าใจประโยคนี้ได้ เราต้องเล่นเกมเป็นระยะเวลานาน และต้องเรียนรู้การใช้ตัวย่อเหล่านี้จากการสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่นๆ ค่ะ แต่ปัญหาก็คือ มันเป็นภาษาเฉพาะที่ใช้ในเกมค่ะ ไม่ใช่ภาษาที่เราใช้พูดกับคนอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน การใช้ภาษาเฉพาะทำให้เราดูเป็นนักเล่นเกมที่มีประสบการณ์ แต่ในมุมมองของการเรียนรู้ภาษา เพื่อการสื่อสารในโลกภายนอก มันไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้ค่ะ โดยสรุปแล้ว การเล่นเกมออนไลน์ เช่น World of Warcraft สามารถช่วยเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ของเราได้ และอาจช่วยในการเรียนรู้การใช้ภาษาในการสื่อสารได้บ้างนิดหน่อย แต่การเรียนรู้นี้เนี่ยก็เป็นดาบสองคมนะคะ เพราะว่าเราอาจจะจดจำพวกตัวย่อ แล้วก็รูปประโยคที่ไม่ได้มาตรฐานจากการสื่อสารในเกมทำให้เราสื่อสารอย่างผิดๆในโลกภายนอก ดังนั้นการเล่นเกมประเภทนี้ เหมาะที่จะใช้เป็นตัวเสริมแรงที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการใช้ภาษา แต่คงไม่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้ภาษาที่เป็นมาตรฐานได้นะคะ จงเล่นเกมอย่างมีสติ และอย่าไปใช้เวลากับมันมากจนเกินไปนะคะ สวัสดีค่ะ